มันเกิดการรั่วนะครับน้ำมันเข้ามาน้ำมันเข้ามาทำให้แพร่จมอ๋อนี่น้ำนี่น้ำาลบลงไปเยอะเลยครับผมนะฮะพี่ก็เลยต้องการที่จะทำการฉีดโฟมเข้าไปโฟมนะฮะรู้มานานอย่างเรื่องเรื่อง เสียงเบนซ์มาเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมดีเจบอมจงมุกนะครับ วันนี้เรามากันที่กาญจนบุรี ตำบลท่าม่วงกับคุณนนทวัฒน์ครับผมครับ วันนี้เรามากันที่การครับผม เราทำอะไรวันนี้ วันนี้มาฉีดถังที่อยู่ในแพรอยู่แล้ว อืมอฮโงอยู่แล้วครับ อ่าฮะการฉีดถังที่ซ่อมแซมมันรั่วซึมครับ อ่าแล้ววันนี้เกิดการรั่วซึมในถังครับผม และเพราะอะไรถึงรั่วซึม และทำยังไงถึงจะเอาออก เดี๋ยวเราไปดูกันได้ครับนะ รอนะฮะท่านผู้ชมครับ วันนี้เด็ดที่สุดและคีย์เวิร์ดที่สุดว่าการที่จะทำแพรและใช้สเกลแบบนี้ จะลำบากแค่ไหน รอติดตามครับ ตามมาเลยครับ โน่นโน่นโน่นนู่นพี่เจตนะ คนดูแลแพรเดี๋ยวเราไปถามกันเขาทำอะไร พี่เจสวัสดีครับ ครับผม โอ้โหทำอะไรพี่มอซ่อมถังหน่อยครับโ้ถังเกิดการรั่วครับ รั่วพี่นะแนะนนำตัวนิดนึงพี่ครับ ผมเจคนดูแลอยู่ตรงนี้ครับ อ่าดูแลพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ นี่มุกชุมครับ รีสอร์ทป่ะ ไม่ใช่เป็นบ้านพักครับ เป็นบ้านพักนะฮะก็เหมือนรีสอร์ทเนาะครับนะพี่ช้างพี่ช้างอยู่ไหม ไม่อยู่ครับไม่อยู่พี่ก็ดูแทนเลยพี่ก็เป็นเจ้าของแล้วทีเนี้ยครับ ตอนนี้ถังพวกเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ มันเกิดการรั่วนะครับ น้ำมันเข้ามา น้ำมันเข้ามา ทำให้แพร่จม อ๋อ นี่น้ำนี่น้ำลบลงไปเยอะเลย ครับผมนะฮะพี่ก็เลยต้องการที่จะทำการฉีดโฟมเข้าไปโฟมนะฮะ รู้มานานยังเรื่องเรื่องการโฟม เรื่องการฉีดโฟผมก็ดูทาง YouTube นะครับพอดีเปิดเจอ แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆเลยครับอ่าใช้เวลานานน้อยกว่าจะตัดสินใจ ก็นานอยู่ครับ นานอยู่ประมาณ ก็เป็นเดือนต้องเดือนนะ เดือนสองเดือนเลยจะแก้ไขยังไงดีที่มันทำให้นํำไม่เข้าอะไรเงี้ย ครับผมนะฮะแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ดูทาง YouTube บ้างไหมก็ดูอยู่ครับดู YouTube ด้วย ไอ้นี้ข้างในตอนนี้มีทั้งหมดกี่ถังพี่ตอนนี้ ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้มันจะถือว่าห้าสิบห้าสิบแปดลูก58ครับตรงข้างตรงนี้ตรงแพรนะครับ นะฮะ แต่ที่ที่สั่งไปทั้งหมดกี่ลูก70ลูกไหมิบลูกครับที่เจ็ดจีดิบลูกแล้วนี่ทำการเจาะเรียบร้อยแล้วครับเป็นไง พี่รู้สึกกับการทำงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้าง ก็โอเคอยู่ คือเป็นบางครั้งอุปสรรคคือการรั่วนะครับครับผมต้องวิดน้ำดูดน้ำอะไรอย่างนี้ครับ ใช่ครับพี่เป็นบางส่วน อ่าฮะทีเนี้ยการที่เราจะต้องเอาน้ำออกเนี่ยมันสำคัญมากนะระวังนะมีรับไก่ด้วยนะ เอาน้ำอยู่แล้วก็ฉีดเข้าไป จะไม่ได้ผลทันที ครับ นะครับผมพอาประทับใจไหมพี่กับทีมงานของเราครับใจครับ ประทับใจอย่างไร คือทำงานดีไม่มั่ว ไม่ย้อมแมวประมาณนี้ครับ โอ้โหเนี่ยสำคัญมาก อันนี้สำสำคัญมากเนี่ย อย่างเงี้ยไม่มีน้ำครับผม ไม่มีน้ำเราจะทำการฉีดครับนะฉีดเสร็จปั๊บนะ ครับพี่จะเห็นความเป็นโฟม โฟมมันจะติดตรงนี้ปิดเลยครับแล้วเราปิดตรงนี้ จบ ครับผม นี่เลยนะครับ อ่า นี้เราได้ทำการฉีดนะ เริ่มทำการฉีดตรงนู้นแล้วครับเพิ่งเคยเห็นฉีดครั้งแรกไหมครั้งแรกครับ ครั้งแรกเลย ครับ โอ้โหนี่นี่ทำการฉีดละ ไอฉีดอะไม่ยากเดี๋ยวไอยากาไอ้พงเสียเวลาเนี่ยต้องเปิดน้ำไม้เปิดไม้หรือใช่เป็นไงแปลกไหมแปลกไหมพี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไหมครับผมอ่าฮะประสิทธิภาพของโฟมพี่พอรู้ยังก็ยังเห็นในวิทูุก็ยังไม่แม่นใจว่าเคยไม่เคยเห็นคุณภาพของของโฟมเนี่ยว่ามันจะแข็งตัวหรือว่าอยู่ทนทานนะครับก็จะมาลองฉีดดูครั้งเนี้ยอ่านะฮะโฟมเนี่ยมันสามารถนะครับ ให้คนยืนได้เกือบ 200โลต่อหนึ่งใบเลยพี่ครับ และมันจะลอยดีกว่าเดิมนะ เพิ่มอีกเกือบ 10 เซนครับนะฮะ นี่คือประสิทธิภาพของมันนะ มีสะดุดอะไรไหม มีสะดุดอะไรหหรือว่าตรงที่มันรั่วครับ แล้วถังแตกครับตรงนี้ จะอุดยากหน่อยครับ อุดยาก ใช่ครับไอ้ตรงที่ถังแตกเนี่ย ที่เราจะต้องอุดเนี่ยนะฮะ เพื่อที่จะได้โฟมจะได้ไม่ไหลออก จะได้ฉีดโฟมเข้าไปเวลาน้ำมันจะพุ่งขึ้นมาครับ เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูว่าน้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วเราอุดแล้วเป็นยังไงครับอ่าเราเราถ่ายเก็บไว้ด้วยตอนที่น้ำมันพุ่งใช่ครับและที่มันแตกเหมือนรั่วเพราะว่า เพราะว่าเกิดแรงกดทับของของน้ำหนักของแพรครับว่าถังรับน้ำหนักได้เท่านี้ แต่แรงกดอะมากกว่า อัตราของของการรับน้ำหนักของถังทำให้ทำทำให้ถังมันเบี้ยวทำให้ถังมันบุบแรงกดบุบถังมันบุบขึ้นมาแล้ว มันจะแตกปีกข้างครับพอแตกปีกข้างมันก็รั่วทับขึ้นมาอ่า พี่พี่พี่เจตพอจะเข้าใจไหมเรื่องของการที่มันมันรั่วมันแตกครับพอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับเห็นเหตุการณ์แล้วมันคือการแรงกดของแพรครับครับผมให้มันเบ่งออกใช่ครับ เป็นการวางสเกลผิดหรือถูก สเกลไม่ผิดหรอกครับ แต่ว่าคำนวณน้ำหนัก การรับหนักน้อยเกินไปใช่น้ำหนักเกินน้ำหนักเกินไปเกินเกินที่ถังจะถังเปล่าจะรับไหวได้ครับน้ำหนัก ของที่คนเดินใช่ครับ มันหนักเกินเกินที่ทางจะรับได้ใช่ทำให้ทางนี้แตกครับ มันจะแบกออกก็แตกครับแต่ถ้าในกรณีฉีดโฟมไปแล้ว การที่น้ำหนักเกินทำไมถังโฟมถึงรับได้ เพราะว่าเวลารับรับได้เลยที่ไม่แตกเพราะเวลาน้ำหนักเกินปุ๊บถังมันจะกดลงไปทั้งลูก มันมีลักษณะเหมือนบวมๆไหมไม่ไม่ได้บวมครับมันเป็นตรงเหล็กกดเหล็กกดนะใช่ครับเป็นเหล็กกดพอกดมากๆเกิดการแตกเกินยี่สิบคนทันคนเนี้ยใช่ครับ ใช่ ถ้ายิ่งคนลงเยอะ มันก็จะกดทำให้ถังบี้ลงไปใช่ครับ ยุบได้ พอ พอกดเยอะๆ ถังในอากาศเนี่ย มันอั้น อั้นลมเข้าไว้มันจะปิออกได้ครับส่วนสเกลครับคุณนนทวัฒน์ การวางสเกลตอนนี้นะ ก็เป็นถังสองขอบไหมสองขอบ ใช่ครับสองขอบ การวางล็อกสเกลแบบนี้เป็นอย่างไร ก็อย่างนี้ก็ทำได้ครับ แต่ว่าอันนี้ก็แน่นหนาทำให้ว่าใช้เหล็กเยอะ แล้วก็น้ำหนักแกเยอะขึ้นด้วย แต่เวลาซ่อมแซม ก็ถอดยากถอดยากนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้สำคัญมากเลยนะครับนะฮะไฮเอ็นเลยนะครับผมนะฮะเพราะนั้นการที่คนจะเขาทำได้ฟิตพอดีอ่ามันจะฟิตแล้วทางการซ่อมแซมเนี่ยอต้อกงยากทำยากใช่ต้องผ่าเหล็กอย่างเดียวเลยต้องทำยังไงฮะ การที่จะต้องใส่ถังสเกลการจะทำตัวนี้ออกได้คือต้องผ่าเหล็กให้ออกมาเลยครับ แล้วก็ให้ถังเด้งขึ้นมาแล้วถึงจะเปลี่ยนถังใหม่ได้อถ้าถ้าถ้าเราเอาไว้หลวมๆเงี้ย ให้แบบมันให้ตัวได้เวลามันถังเสียหรืออะไรเนี่ยเราเหยียบกดลงไปใต้น้ำแล้วดันออกใต้น้ำได้เลย โดยที่ไม่ต้องผ่าเหล็ก จะประหยัดการทำงานได้เยอะเป็นเท่าตัวอนะแต่ฮะตัวนี้ทำไม่ได้เลยกดไม่ได้เลย กดไม่ได้เลยเพราะว่ามันติดถังหมดเลยครับ อืมเลยเลยแตกใช่เลยแตกเพราะนั้นแล้วเราอยากจะให้คุณนนทพัฒน์บอกท่านผู้ชมนิดนึงกับการวางสเกลเหล็กเนี่ย ที่จะให้ถอดถอดถังออก แล้วก็ง่ายแล้วก็ใส่ถังง่ายควรทำยังไงในหลักการของการทำทุ่นแพอยู่แล้วนะครับ คือการวางถังอ่ะวางไม่ต้องแน่นก็ได้ครับวางหลวมๆก็ได้ยังไงถังมันก็ไม่เด้งหลุดแล้วเพราะว่า ที่ลูกค้าทำแน่นอ่ะเพราะกลัวถังมันจะหลุด จะเด้งหลุดลอยออกไปใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ถ้าตามตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วแรงแรงกดมันกดอยู่ ใช่ครับแรงกดมันกดอยู่ทำให้ถังไม่มีทางเด้งแล้ว จะเด้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคลื่นสูงประมาณ50เซนถึง1เมตรเท่านั้น ถังถึงจะหลุด ถ้าน้ำนิ่งๆอย่างเงี้ยใส่หลวมๆได้เลย ไม่ต้องมาซีเรียสไม่หลุดแน่นอนครับ ไม่มีคลื่นไม่มี่น้ำนี่ไปอยู่ในล็อกมันอยู่ใช่ครับแล้วเวลาซ่อมแซมอ่ะเราก็จะได้กดลงไปเปลี่ยนถังใหม่ได้ง่ายครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปให้มันพอดีช่ครับอ่าไม่ต้องไปเอาเหล็กล็อกพอดีใช่ครับะเพราะว่าเวลาถ้าอ่าเกิดการซ่อมแซมเนี่ยมันจะยากใช่ครับนะแบบเนี้ยคือเราต้องมีการตัดเหล็กแต่นะฮะเราเกิดการใช้เทคนิคในการอุดใช่ครับอุดใช้เทคนิคมีเทคนิคในการอุดถังห้ามน้ำไม่ให้เข้าเข้าถังก่อนแล้วก็ ฉีดฉีดโฟมเข้าไปนะครับ ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะสำหรับท่านใดที่แบบว่าสนใจนะในการอยากให้ทำการฉีดโฟมในถังของเรา นะฮะสักครู่ครับแล้วเราไปพบกับการฉีดกันครับผม Thank you. ็นไงครับพี่เตตครับใจมากครับอ่าที่ดฉีดโฟมวันนี้ครับโอ้โหลอยลอยขึ้นมาดีเลยครับสิเปอร์เซ็นต์ผมก็ดีใจนะที่พี่ได้โอมนะเหมือนได้แพรใหม่เลยพี่ครับเหมือนได้แพรใหม่เลยครับลอยขึ้นเท่าไหร่ิบตกิองเซนครับสสิบองเซนครับนะฮะคือขึ้นมาแล้วก็ผิดแปลกคือตรงที่ขึ้นน้ำเนี่ยนะจะไม่มีการโค้งครับนะเพราะมันเหมือนแบบว่านสนมรรถนะเหมือนรถยุโรปพี่ตอนนี้เราอยู่รถ BM แล้ว เมื่อวานเราอยู่รถญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ทราบนะครับนี่คือผู้ใช้จริงๆนะครับนะคือพี่เจตนะครับผู้ดูแลแพรตรงนี้นะครับพี่เจตอยากจะบอกบอกอะไรกับพี่น้องเราบ้าง ถูกใจกดไลค์กดแชร์ยนะครับ ครับผมนะในช่องผม ช่องจกมกทีวีทีวีนะครับผมนะฮะฝากบอกกับผู้ที่ทำอ่าใช้แพรตอนนี้ครับพี่อยากให้เขาใช้โฟม ครที่สร้างแพรใหม่ๆถ้าทีดตอนนี้ว่ายังยังไอยังกรอบกรอบอยู่มันจะดีมากครับ ถ้าไปทำดูแล้วทำเนี่ยมันมีปัญหาเยอะอย่างผมอย่างที่ว่าต้องพาถังต้องอะไรกันหลายอย่างครับ อื ถ้าทำโดยที่เริมจะแน่นอนครับความเสี่หายจะไม่มีครับความเปลี่ยนแปลงเป็นไงแน่นอนครับ เปลี่ยนแปลงเยอะไหมพี่เยอะครับอ่านะฮะก็ขอขอบคุณพี่เจดด้วยนะครับ แล้วฝากบอกพี่ช้างด้วยขอบคุณมากเลยครับผมนะครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจกมกทีวีของเรานะครับ ผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับ มิตรภาพที่ดีของเรานะครับอยากให้ทุกคนนะบอกต่อกันนะพี่นะครับ ผมบอกต่อฝั่งนู้นนนะอยู่ทางนู้นนะฮะหวังว่าคงได้มากันนะครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ subscribe.